สวัสดีครับ ผมออฟครับ เอิญค่ะ นี่คือรายการพูดปริ้น หลังจากที่อยุธยาล่มสลายซากอิฐซากปลักหักพังที่เหลืออยู่ที่อยุธยาก็ไม่ได้หมดคุณค่าไปนะคะ อิฐพวกนั้นอ่ะยังเดินทางต่อจากอิฐเก่ากลายมาเป็นเมืองใหม่ ที่นี่ที่กรุงเทพมหานคร หลังจากเราเสียกรุงให้กับอังวะหรือพม่าไปแล้ว อิฐของอยุธยาก็ไม่ได้ถูกทิ้งร้างเปล่าเมื่อรัชกาลที่หนึ่งสร้างกรุงเทพพระองค์ก็ได้ทรงมีพระราชดำริให้ขนอิฐจากอยุธยาจากกำแพงจากป้อม จากขั้นอาอยุทยาในเกาะเมืองที่เสียหายจากสงครามนั่นแหละเอามาใช้บูรณะสร้างเมืองใหม่อิดจากเมืองเก่าถูกขนมา สร้างเมืองใหม่ตอนนี้เราอยู่เราเพิ่งเดินพ้นเขตบางหลวงมาอยู่หน้าศิลปากร ใช่ครับ มหาลัยศิลปากร วังท่าพระ วังท่าพระ วังท่าพระ ก็คือที่นี่เคยเป็นวังเก่ามาก่อน ก็ท่าพระ ท่าพระ ท่าพระเป็น เป็นท่าที่เรียกว่า ท่าพระก็เนื่องจากสมัยต้นรักาลมีการชักพระจากสุโขทัยมาขึ้นที่ท่าที่นี้ ก็เลยเรียกว่าท่าพระ มีชื่อหนึ่งก็คือเรียกว่าเรียกว่าท่าช้าง ก็คือเป็นที่อาบน้ำ เป็นที่อาบน้ำหลวงของช้าง แต่ที่เราจะไปก็คือเราจะไปที่ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ถูกต้องเราจะไปดูกอง เรียกว่าอะไรดีไม่ใช่ไม่ใช่กองดิแนวกำแพง โบราณ ตอนนี้เราอยู่ที่ธรรมศาสตร์แล้วนะคะ เป็นธรรมศาสตร์วิทยาเขตท่าประจันทร์ใช่แล้วแนวกำแพงอยู่ตรงไหน อยู่ข้างในโรงอาหารใต้คณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันนี้เป็นอะไร ก็มันเข้าเข้าไปดูได้ใช่ไหม ถ้าดูได้ดูได้ คืออยู่อยู่ข้างเวลาเราตั้งกินข้าวอยู่โรงอาหาร คณะเศรษฐศาสตร์เนี่ยกำแพงก็อยู่ข้างเขาเลยเราสามารถดูกำแพงได้กินข้าวไปได้ใช่แล้วเราเดินเข้าไปดูไปเอิ้นนำทาง อยู่ในโรงอาหารเลยอ่ะอย่างนี้เด็กธรรมศาสตร์เราก็เห็นกำแพงมาจนชินแล้วเด็กถูกต้องนี่ครับนี่คือแนวกำแพงอ๋อนี่ไง กำแพงวังหน้า ใช่ เป็นแนวกำแพงวังหน้า แล้วอันนี้คือมันสร้างตั้งแต่ยุคไหนอะก็ตั้งแต่ต้นรเลยโกสิพร้อม้างกรุงเทพตอนที่ธรรมศาสตร์บุนนะแล้วก็เจอแนวกำแพง แล้วก็เจอปืนใหญ่ด้วย ตรงแนวกำแพงก็คงจะมีป้อมปืนอะไรอย่ีกด้วยแหละ แต่ก็ไม่เห็นตอนนี้ก็เห็นแต่กำแพง อนนี้เราอยู่ที่ป้อมพาสุเมนถนนพาทิตย์แล้วนะครับ ก็คือเป็นป้อมที่สร้างในสมัยต้นรัตนโกสินทร์สร้างพร้อมกับอีก14ป้อมที่สร้างเพื่อเป็นที่ป้องกันพระนครจากข้าศึกเป็นป้อมปืนเหมือนกับป้อมเฮเทียวิทยาปะใช่ใช่คือการใช้งานเหมือนกัน แต่ละลักษณะป้อมจะไม่เหมือนกันเพราะว่าป้อมพาสุเมนจะเป็นป้อมที่มีการยกชั้นขึ้นอย่างที่เอิญเห็นอยู่เนี่ยเห็นไหม จะมีเป็นยกเป็น 2 ชั้นข้างบนน่าจะเป็นแบบหอสังเกตการอะไรอย่างเงี้ยก็รับอิทธิพลจากตะวันตกการก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยข้างหลังผมนี้ก็คือเป็นแนวกำแพงส่วนหนึ่งที่ต่อออกมาจากตัวป้อมพัสุเมน ซึ่งเป็นป้อมที่สร้าง 1 ใน 14 ป้อมที่ล้อมรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ตอนนี้เหลือเพียง 2 ป้อม ป้อมพัสุเมนคือหนึ่งใน2ป้อมนั้นนะครับ เราจะไปบริเวณวัดบวรนิเวศวิหาร แต่เราจะไม่ได้เข้าวัด เราจะไปดูสิ่งก่อสร้างชาวอินเก่า สมัยตั้งแต่สร้างกรุงเทพเลยก็คือสร้างตั้งแต่ปี 2526พูดผิด เป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างตั้งแต่ปี 23 2326 23 26 25 26 นี่มันพอสอนี้ป่ะ ใช่ก็คือ 23แล้วก็ขึ้นหลังทุกหลังตอนหนึ่งสถาปนากรุงเทพหนึ่งปี สิ่งแรกๆที่พระองค์สร้างก็คือสร้างกำแพงเมืองสร้างป้อม แล้วก็ขุดคูน้ำล้อมรอบ รอบกรุงเทพเลย รอบเขตที่พระองค์จะกั้นเป็นเขต เขตนั่นก็คือเขตที่อยู่อาศัยของเป็นส่วนกลางการปกครองอะไรอ๋อที่เขาเรียกว่าเกาะรัตนโกสินทร์อ่าใช่ถูกต้องซึ่งมันเป็นเกาะจริงๆเหรอใช่ใช่เอินพูดถูกเลย ที่เรียกว่าเกาะรัตนโกสินทร์ที่เรียกว่าเกาะก็คือนั่นแหละมีแม่น้ำมีแม่น้ำล้อมรอบ คือรัชกาลที่หนึ่งก็ทรงรับรูปแบบมาจาก อยุทยาเลยแบบเดียวกันอ่าแบบเดียวกันคือวิทยาก็จะบินไม่นับล้อมรอบทุกด้านที่เราจะไปก็คือจะเป็นกำแพงส่วนหนึ่ง แล้วก็มีประตู ประตูใหญ่เข้าเมืองประตูเดิมเลยเป็นประตูเดิมเลย แต่บูรณะแล้วนะ แต่ว่าที่ตั้งเดิมเหมือนเดิมบูรณะจากของเดิมตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งเหลืออยู่ประตูเดียวที่เราเดินจะมาถึงแล้วใช่แล้วคือตอนนี้เราอยู่ ียกว่าด้านหน้าหรือด้านข้างของวัดวบอรเนี่ยนะครับ แต่ว่าเราจะไม่ได้เข้าไปที่วัดกันเราจะมาดูสิ่งที่อยู่ตรงข้ามวัด จะมีกำแพงก็ต้องมีประตู สิ่งนั้นก็คือประตู แต่ว่าไม่ใช่ประตูช่องขุดที่เราเห็นเห็นแบบประตูเล็กๆ คนเดินลอดได้อะไรเนี่ยแต่นี่ประตูนี้เป็นประตูใหญ่ ขนาดใหญ่สูงหลายเมตร ซึ่งเหลืออยู่ที่เดียว ที่นี่ฮะ เดี๋ยวเราจะไปอีกที่หนึ่งที่ เป็นเห็นเป็นแนวกำแพงที่ยาวกว่านี้ ประมาณ 100 เมตร แล้วก็มีป้อมอยู่อีกป้อมหนึ่งก็คือเป็นหนึ่งในสองป้อมที่ยังหลงเหลือจาก 14 ป้อม แล้วที่สำคัญที่ตรงนั้นมีชุมชนเก่าแก่อยู่ เป็นชุมชนที่มีอายุเป็นร้อยปี อยู่คู่กับพระนครมา ตั้งแต่คุณแม่ตั้งแต่สร้างกรุงเทพเลยก็ว่าได้ที่นั่นก็คือที่นั่นคือป้อมมหาการเดี๋ยวเราก็เดินไปอีก เราเดิน มาถึงแล้วใช่เราเดินแต่เราขับอยู่ตรงกลางไป เราเดินมาโบกแท็กซี่เราก็มาถึงแล้วเราก็มาถึงแล้วไหนบอกว่าจะเดินตรงนี้คือสะพานตรงนี้คือสะพานผ่านฟ้าลีลาดผ่านฟ้าลีลาดใช่ที่เราได้ยินบ่อยๆนี่ในในหนังพี่เลียดก็ได้ได้ยินเยอะอ้าวมีเหรอก็แบบหนังสมัยจำมนบออะไรอย่างเงี้ยก็เคยได้ยินแบบคนก็จะมาสั่งสรรค์ มาเต้นลีลาดกัน อ๋อผ่านฟ้าลีลาดใช่แต่ฟ้าลีลาดลีลาดนั่นก็คือการเล่นลีลาดนั่นแหละทั้งรู้นะเนี่ยแต่ว่าอันนี้จะไม่เกี่ยวกับลีลาดหรืออะไรก็คืออย่างที่บอกไปแล้วว่าที่นี้เราจะมาดู สถานที่ที่ก่าอิฐก็คือป้อมหนึ่งในสองแห่งที่ยังหลงเหลืออยู่ แล้วก็จะมีแนวกำแพงยาวประมาณร้อยเมตรที่เหลือเป็นแห่ง อีกแห่งหนึ่ง และที่สำคัญที่นี่ก็มีชุมชนเก่าแก่อยู่ด้วย นี่ก็คือป้อมมหาการ ตอนนี้เราก็อยู่ตรงบริเวณหลังป้อมมหาการ ซึ่งบริเวณนี้สมัยก่อนจะถูกเรียกว่าชานพานคร ชานพานครก็คือ ขตรอยต่อระหว่างคลองกับเขตตัวเมืองโดยมีกำแพงกั้นอยู่ ถ้าเอิญจำจำภาพแผนที่ยุธยาได้ไหมที่แผนที่ยุธยาที่ชาวฝรั่งวาดอ๋อจำได้จำได้ตรงรอยต่อว่ากำแพงกับแม่น้ำอ่ะจะเห็นว่ามีพื้นดินอยู่ พื้นดินตรงนี้จะเป็นที่ที่คนสามัญชนมาอาศัยอยู่ นอกจากตั้งบนพื้นแล้วบนผืนน้ำ ตรงริมคลองหรือริมแม่น้ำ ก็จะมีการตั้งเรือนแพอยู่ พวกเจ้านายอะไรอย่างนี้ก็จะตั้งมีตั้งบ้านเรือนของเจ้านายอยู่ข้างในกำแพงพระนคร อันนี้ก็คือแนวกำแพงเมืองเก่าของกรุงเทพที่อยู่ราดสมบูรณ์ที่สุด ยาวประมาณ 100 เมตร ยาวกว่าส่วนตั้งแต่ยาวตั้งแต่วัดรัชดาจนถึงวัดเทพธิดารามข้างหลังกำแพงก็จะเป็นชุมชนพระมหาการอยู่นะครับ ข้าหลังของผมนี่ก็คือชุมชนป้อมหากันเขาทำเป็นพิพิธภัณฑ์ใช่เขาตอนนี้เขาทราบเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตและนี่ก็คือชุมชนป้อมมหาการ เป็นชุมชนแห่งสุดท้ายที่อาศัยอยู่บนชานพระนครคือถ้าเราไปดูรูปภาพเก่าที่ถ่ายจากสมัยร .5 หรือร .4 อะไรอย่างนี้ก็จะเห็นว่าบริเวณนี้จะมีบ้านเรือนตั้งอาศัยอยู่ แสดงว่าจะมีการตั้งบ้านเรือนอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว อาจจะมีตั้งแต่สมัยตั้งกรุงเทพพอกรุงเทพเลยก็ได้ อันนี้ก็คือชุมชนชาพนันครแห่งสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่ ซึ่งชุมชนป้อมมหาการแห่งนี้แล้วก็กำลังเป็นประเด็นเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์อยู่ เกี่ยวกับการถูกได้รื้อเพื่อพัฒนาเป็นส่วนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร และนี่คือเรื่องราวการตามรอยอิฐทั้งหมดของเรา จากอิฐก้อนเล็กๆได้พาเราออกเดินทางและหาความรู้ ซึ่งได้ออกมาหลายประเด็น เราได้รู้ว่ากว่าจะได้อิฐแต่ละก้อนต้องผ่านขั้นตอนและใช้เวลามากมาย ในสมัยอยุธยาสิ่งก่อสร้างทั้งวัดและพระราชวังส่วนใหญ่ ก็ถูกสร้างมาจากอิฐ เมื่อได้รับรูปแบบศิลปกรรมตะวันตกเข้ามาอิฐก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการก่อสร้างจนถึงเรื่องราวของอิฐ ที่ใช้สร้างป้อมและกำแพงเพื่อป้องกันในยามศึกสงครามจวบจนวันสุดท้ายของอยุธยา และเมื่ออาณาจักรอยุธยาล่มสลายลงแล้วก้อนอิฐก็ยังถูกส่งมาสร้างเมืองใหม่อย่างกรุงเทพมหานคร ทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางส่วนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอิฐหรืออิฐในประวัติศาสตร์ ซึ่งหลงเหลือเรื่องราวให้เรานั้นได้ไปตามร่องรอยแล้วมาร่วมเดินทางกับพวกเราได้ใหม่ในคราวหน้า สวัสดีค่ะ